สำหรับหัวข้อต่อมานะครับ ก็จะเป็นการทำตัวเอกสารของเรานะครับ ให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นหรือว่าส่งต่อให้กับผู้อื่นนะครับ โดยที่ไฟล์ที่เราให้ไปนะครับ จะมีคุณสมบัติก็คือ จะสามารถที่จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับ ซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขข้อมูลอะไรได้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ ทำได้ดังนี้นะครับ ก็ไปที่แท็บเมนูไฟล์ด้านบนนะครับ จากนั้นก็คลิกในส่วนของ Protect Presentation ตรงนี้นะครับ คลิก Protect Presentation ตรงนี้ ลิกเข้าไปนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกเป็น Mark as Final นะครับเราคลิกไปจะมีป๊อปอัพเตือนขึ้นมานะครับ ตรงนี้ให้เราคลิกโอเคไปได้เลย ่ะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับ สังเกตนะครับ จะมีแท็บสีเหลืองโผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้านบนตรงนี้ ก็คือตัวงานของเราตอนนี้ สามารถที่จะอ่านได้อย่างเดียวนะครับ ลองดูตรงตเต้นบาร์ตรงนี้นะครับ ทีนี้สมมติว่าต้องการแก้ไขสามารถทำได้ไหม ก็ทำได้นะครับก็ให้คลิกปุ่ม edit anywhere ตรงนี้นะครับก็ทำการคลิกเข้าไป ไฟล์ของเราก็จะกลับมาแก้ไขได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการตัวไฟล์ของเรานะครับว่า ่าไฟล์เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็เลยตั้งค่าให้เป็นไฟล์ขั้นตอนสุดท้ายที่อ่านได้อย่างเดียวนะครับ